คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์ เรื่องของเกณฑ์ผ่านชั้นหนึ่งกันค่ะงวัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุได้ 2. ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 3. ดูแลทำความสะอาดผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 4. ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย 5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุ ไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย และมีมาตรฐาน 6. ปฏิบัติตามบทบาท และหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง 7. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุคำแรกนะคะ คำว่าการวัดพวกวัดขนาดหรือว่าวัดความถี่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าฮักการิมัสฮักการิมัสแปลว่า วัดค่ะ ถัดมานะคะคำว่า ชีพจร ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าเมียคือฮักกึเมียคือฮักกึแปลว่า ชีพจร ถ้าเราจะบอกว่า วัดชีพจรนะคะ จะพูดได้ว่าเมียคือฮักกุโ 測ります脈拍คือฮักอาริมสแปลว่าวัดชีพจรถัดมาคำว่าอาหารหรือว่าโภชนาการนะคะ เราจะใช้คำว่าชกคุจิชกคุจิแปลว่าอาหารหรือว่าโภชนาการค่ะ ถัดมานะคะ สุขลักษณะหรือว่าอนามัยนะคะ จะใช้คำว่าเอเซเอเซ แปลว่า สุขลักษณะ หรือว่า อนามัยค่ะ ถ้าจะบอกว่า ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือว่าไม่ถูกอนามัย จะใช้คำว่าเเ衛เ不เซแปลว่า ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือว่าไม่ถูกอนามัยค่ะ ถัดมานะคะคำว่าความปลอดภัย ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอันเซนอันเซนแปลว่าความปลอดภัย ต่อมาคำว่าความวางใจนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า อันชิน อันชิน แปลว่า ความวางใจ ถัดมาคำว่าการเคลื่อนย้ายนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า อิโด อิโด แปลว่า การเคลื่อนย้าย คำศัพท์ต่อมานะคะคำว่า เครื่องมือ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โดกุ โดบุแปลว่าเครื่องมือ ถัดมาคำว่า ภาระหน้าที่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่ายิมุยิมุแปลว่า ภาระหน้าที่ค่ะ ส่วนคำว่า บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะ ใช้คำว่ายักคุวาริยักคุวาริแปลว่า บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะ ถัดมาคำว่าการรับผิดชอบนะคะ จะใช้คำว่าทันโตทันโตแปลว่า การรับผิดชอบ สุดท้ายนะคะคำว่า คุณธรรม หรือว่า จริยธรรมนะคะจะใช้คำว่าจินดินจินดินคุณธรรม หรือว่า จริยธรรมค่ะ